Thank you. ครับสำหรับการแสดงนาตามวยไทยนะเพื่อการนำเสนอนะครับบางครั้งเราอาจจะใช้เพื่อการแข่งขันก็ดีหรือว่าเพื่อนำเสนอเพื่อการแสดงลักษณะต่างๆนะครับเราอาจจะมองลักษณะของพื้นที่จำกัดมาที่ผมบอกเรียนนำเรียนแต่แรกว่าบริบทที่เรามีอยู่ลักษณะไหน วันนี้เราไปแสดงในลักษณะของพื้นหญ้านะครับ วันนี้เราไปแสดงในลักษณะของบนเวที บนเวที ก็เช่นกันนะครับบนเวทีเราอาจจะเป็นลักษณะของกว้างขนาดไหน พื้นที่กว้างยาวขนาดไหนทางลึกเท่าไหร่นะมีสิ่งวัสดุอะไรลำโพงหรืออะไรต่างๆ อยู่บนข้างบนเวทีหรือไม่นะครับพื้นเวทีเป็นลักษณะไหนนะครับมุมมองของผู้ชมที่เราจะนำเสนอนะครับการใช้เวทีต่างๆนะครับต่อหน้าผู้ชมลักษณะไหนเราจะมองเราจะยืนจุดที่นักแสดงเราจะอยู่จุดไหน ให้ผู้ชมได้ มีความตื่นเต้นหรือเห็นภาพได้ชัดในเรื่องของการนำเสนอต่อแต่ละทักษะแต่ละการละเล่นของของนักแสดงของเรานะครับทั้งนั้นทั้งนี้ป๊อปเราจะต้องควรที่จะศึกษาในบริบทต่างๆ ก่อนที่จะเราไปเตรียมตัวซ้อม เช่น เรารู้ล่วงหน้าว่าเราไปแสดงในพื้นที่พื้นที่ประมาณเวทีขนาดนี้ไซส์นี้กว้างยาวขนาดนี้ เราจะซ้อมเราก็ควรที่จะบีบเวทีในการซ้อมให้อยู่ เหมือนกับสถานการณ์จริงนะครับ เพราะว่าหนึ่งเวลาแอคชั่นอะไรต่างๆที่จะเห็นภาพออกไปจะได้สอดคล้องกับพื้นที่จริงนะครับตลอดจนลักษณะของพื้นนะครับพื้นของที่เวทีที่แสดงเป็นเบาะไหมเป็นโพรมไหมพื้นแข็งปาเก้ไหมปูนนะครับเพราะเวลาเราซ้อมเราจะได้ซ้อมให้เหมือนกันนะครับ เพราะบางครั้งท่าการยืดหยุ่นหรือท่าการกลิ้งตัวต่างๆ อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้แสดงได้นะครับตลอดจนเรื่องของอรูปแบบในการใช้บางครั้งเราอาจจะมีการต่อตัวนะครับ ต่อตัวเพื่ออออกแอคชั่นในลักษณะของเป็นทีมนะครับ เพดานความสูงเพดานเท่าไหร่นะครับ มีอะไรไม่เกี่ยวข้องไหมมีไฟมีหลอดไฟไม่ไม่เกี่ยวข้องไหมนะครับ เราอาจจะต้องดูบริบทนั้นให้หมดเหมือนกันนะครับ